อนนี้แนวโน้มตลาดแรงงานของเราในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากนะครับโดยเฉพาะสถานประกอบการเองตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีการสรรหาเชิงลุกเข้าไปยังในมหาวิทยาลัยแล้ว จากก่อนหน้านี้เรานั่งรออยู่ที่บริษัทนะครับแต่ตอนนี้คงไม่ได้แล้ว เพราะสถานประกอบการแต่ละที่ก็ต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพ ต้องบอกว่าเป็นครีมครีมของแต่ละสถาบันเลยครับเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ถ้านั่งรออยู่คิดว่าคงไม่ทันต้องสรรหาเข้าไปแบบเชิงลุกเข้าไปยังตามมหาวิทยาลัยแล้วครับ ปัจจุบันเราบอกว่าแข่งขันกันสูงมากครับตอนนี้ ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับมี 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งที่ตรงเนื่องจากตรงกับประเภทธุรกิจของบริษัท กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ตรงกับประเภทธุรกิจบริษัทแต่มีตำแหน่งงานนะครับ ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่ายังพอใจอยู่กับ บัณฑิตที่ผลิตออกมานะครับเพียงแต่ว่าบัณฑิตที่ออกมาแต่ละคนนั้นมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสถาบันที่พัฒนาเข้ามากับส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวบัณฑิตเอง ว่าจะพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพอย่างไรนะครับนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมบริษัทถึงต้องมีการกระบวนการคัดเลือก สร้างกระบวนการคัดเลือกเพื่อที่จะให้ได้บัณฑิต ที่เป็นครีมๆเข้ามาร่วมงานกับสถานประกอบการครับ จุบันนะครับสิ่งที่โอกาสที่จะได้งานสูงเลยอย่างแรกเลยก็คือ1ทักษะ ตอนนี้ต้องบอกว่าทักษะเรื่องภาษาค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับณปัจจุบันเราก็มีความจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ตอนนี้ภาษาอื่นที่ตามมาก็ภาษาจีนก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่พวกกลุ่มนี้มีโอกาสนะครับแล้วถ้าจะยิ่งดีใหญ่ก็คือเรื่องของบุคลิกภาพนะครับตอนนี้น้องๆกลุ่มที่ถูก ฝึกเรื่องบุคลิกภาพมาได้เรื่องภาษาด้วย กลุ่มนี้จะมีโอกาสค่อนข้างสูง เพราะว่าทักษะเรื่องพวกนี้สามารถเอาไปต่อยอดกับการทำงานอื่นๆได้นะครับอันนั้นคือกลุ่มที่1ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ขาดทักษะหรือขาดความชำนาญ หรือยังไม่มีประสบการณ์เลย มีประสบการณ์นิดๆหน่อยๆกลุ่มนี้มา บางทีส่วนใหญ่แล้วขาดความมั่นใจที่จะเเข้ามาผ่านกระบวนการคัดเลือกพอเข้ามาสัมภาษณ์แล้วไม่มีการเตรียมตัวเองไม่มี ความรู้ที่แท้จริง หรือบางทีตอบแบบไม่เป็นที่พอใจของสถานประกอบการอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ขาดโอกาสในการถูกคัดเลือกเข้ามาร่วมงานครับ อย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของความมั่นใจ ความมั่นใจหรือการกล้าที่จะพูดพูดต่อหน้าชุมชน หรือพูดต่อหน้าคนอื่นนะครับ เรื่องความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเขามันจะช่วยส่งผลให้ในเรื่องของการที่จะกล้าพูดกล้าตอบคำถาม แล้วสิ่งที่สองที่อยากจะให้เขาได้เตรียมฝึกมาก็คือ เรื่องของข้อมูลในการที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ตามตำแหน่งงาน คืออย่างน้อยๆต้องรู้ว่าคุณมาสมัครงานตำแหน่งอะไร และตำแหน่งที่คุณมาสมัครตรงนั้นเขาทำอะไร อย่างน้อยก็รู้เป็นข้อมูลมา อย่างน้อยมันก็บ่งบอกว่า คุณได้ศึกษาได้เตรียมการได้เตรียมข้อมูลมา และสนใจที่ทำงานในตำแหน่งที่คุณสมัครจริงๆ ซึ่ง จากที่ผ่านมาบางคนมาสมัครงานในตำแหน่งงานหนึ่งแต่พอถามว่าตำแหน่งงานนี้ทำอะไรเขาตอบคำถามไม่ได้ ส่วนใหญ่จะขาดเรื่องตรงนี้ครับ จะมีสามถึงห้าท่านครับขึ้นอยู่กับแต่ละสถานประกอบการ บางสถานประกอบการเองก็จะมีคณะในการสัมภาษณ์ที่เป็นคณะกรรมการกลางเลย ก็อาจจะมีทั้ง3ถึง5ท่าน ซึ่งตอนสัมภาษณ์ ผู้สมัครงานที่เข้าผู้บัณฑิตที่เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยถ้าไม่มีการเตรียมตัวเองค่อนข้างกดดันนะครับต้องต้องเตรียมเรื่องพวกนี้ถึงได้บอกว่าต้องเตรียมเรื่องของความมั่นใจ การกล้าพูดกล้าแสดงออกตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญ ในบางสถานประกอบการเองก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับ HR จะเป็นคนสกรีนก่อนคัดเลือกว่าคุณสมบัติตรงไหมเสร็จแล้วถ้าผ่านคุณสมบัติตรงในเบื้องต้น ก็จะส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการสัมภาษณ์สองรอบ นะครับขึ้นอยู่กับแนวทางหรือการดำเนินการของการสรรหาของแต่ละสถานประกอบการแต่หลักๆ โดยรวมก็จะการคัดเลือกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ เรื่องของการเตรียมตัวของบัณฑิตที่กำลังจะจบต้องบอกว่าควรเตรียมก่อนเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ยังมีเวลาในการเตรียมตัวตอนนี้นะครับสิ่งที่จะขอเป็นข้อแนะนำให้กับบัณฑิต ที่กำลังจะเป็นบัณฑิตใหม่ เรื่องของการเตรียมตัวตอนนี้อันแรกเลยเรื่องภาษาเป็นสิ่งสำคัญนะครับ อย่างน้อยๆ ภาษาจำเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ตอนนี้ภาษาจีนก็ใช้นะครับญี่ปุ่น ตอนนี้อาจจะลดน้อยลงไปบ้าง แต่ก็ยังใช้อยู่นะครับขอให้เลือกเรียนนะครับภาษาใดภาษาหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปต่อยอดว่าภาษาที่อื่น ภาษาอื่นนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง อันนั้นเราก็ไปพัฒนาต่อยอดต่อแต่ภาษาเป็นสิ่งสำคัญถึง ได้ภาษาอย่างเดียวมันสามารถไปต่อยอดทำงานอีกหลาย ๆ อย่างได้ เพราะทุกอย่างจำเป็นต้องมีเรื่องของการสื่อสารเข้ามา เพราะฉะนั้นภาษาเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนอันที่ 2 ก็คือเรื่องของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพมันไม่สามารถพัฒนาหรือฝึกกันได้ภายในวัน2 วัน แต่มันต้องมีการฝึกกันมานะครับน้องๆที่เรียนอยู่ณปัจจุบันตั้งแต่เรียนปี 1 ปี 2 ปี3จนกระทั่งจบนะครับมันก็จะเป็นบุคลิกภาพที่ติดตัวเราเอง ซึ่งเวลาไปสมัครงานที่ไหน สถานประกอบการค่อนข้างจะมองเรื่องพวกนี้เพราะกลุ่มที่มีบุคลิกภาพดีตรงนี้สามารถนำไปต่อยอดหรือไปทำงานในตำแหน่งอื่นๆ ได้ ยิ่งได้ภาษาด้วยยิ่งบุคลิกภาพดีด้วยโอกาสที่จะได้งานมีค่อนข้างสูงส่วนทักษะอื่นๆ ที่อยากจะฝากไว้ตอนนี้ต้องบอกว่าจำเป็นต้องมีแล้วไม่มีไม่ได้นะครับ อย่างเช่น เรื่องคอมพิวเตอร์ตอนนี้ ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ แต่คอมพิวเตอร์ อย่างเช่นหลักๆ เลยโปรแกรมออฟฟิศต่างๆ ควรมีติดตัวไป นะครับ บางคนใช้เทคโนโลยีได้ แต่ไม่สามารถใช้โปรแกรมที่เป็นเรื่องของออฟฟิศได้ ก็อาจจะเสียเปรียบนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็อยากจะฝากบัณฑิตที่กำลังจะจบ หรือกำลังที่จะเป็นบัณฑิตฝากเตรียมตัวไว้ ซึ่งเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ